วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมค็อกเทลไนกันนั่นเองนะครับนะเป็นอีกหนึ่งเกมโปรดของผมเลยนะครับนะโหบอกเลยเกมนี้ ภาพยังสวยผมโคตรชอบภาพเกมนี้นะ แล้วบอกเลยว่าหลาโคตรมันแน่นอนมาดูว่าวันนี้จะแต่ดีแต่ดีหรือเปล่านะครับผมนะ ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับ นะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับนะจัดไป หมดเรียบร้อยแล้วครับไปสิบสปินไป ขอญาตยัดฟีเจอร์กันเลยละกันนะครับผมมาดูว่าฟีเจอร์ครั้งแรกจะเป็นยังไงนี่ไงมาถึงก็วายการันตีการแตกเลยมาถึงก็วายการันตีการแตกเลยคูณตีหมับเข้ไปนี่บอมบอกแล้วผมบอกเลยว่าเกมนี้มันเอาเรื่องระวายช่องสองมามันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วหรือเปล่าเออระวายช่องสามมาต่อระววายช่องสามมาต่อจังหวะนี้ว่ายังไงล่ะครับผมนะ ถูไม่ไหลออกทำไมเป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกไป 189 บาทถือว่ามาดีอยู่ ถือว่ามาดีใช้ได้ไปไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหคิวมาครึ่งกราบจังหวะนี้แล้วว่าการันตีการแตกมาต่อมับพายไปครึ่งกราบอีกดอกหนึ่งนะจังหวะนี้นะเราไปยังไงต่อผมไหลๆหรือเปล่าไหลๆหรือเปล่าว่ายังไงกันดีไม่ไหลว่ะมันจะมาดีมันจะมาดีเหลือเยอะอยู่สปินเหลยเยอะอยู่ ชิวๆชิวๆเด็กห้าสปินนะเออวาช่องสองมาจังหวะนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วเราวาช่องสามไหลต่อเราวาช่องสามไหลมาต่อ ยังไงดีผมช่องแรกเออสวยงามคิวคิวเดินไปต่อวาช่องสองจังหวะนี้ว่ายังไงกันต่อดีครับผมมามาอีกดอกเออสวยงามอารามแท้แลตะลึงมาดิครับเออแล้ววาช่องสามมาต่อ แล้ววามันเข้ารัวๆอะไรกันขนาดนี้เนาะนี่แล้ววามันเข้ารัวๆอะไรขนาดนี้วาช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วเออมาดีคูสิบสองมาพ่อให้ไปนะเราไปยังไงต่อดีครับผมจังหวะนี้ได้อยู่อ่ายังได้อยู่แบบไม่หยุดไม่หย่อนยังไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้ววาย ้ยก้อนแดงก็โตไหลมาอีกก้อนหนึ่งครับจังหวะนี้นะไหลตั้งนานแต่ไป 200กว่าบาทไอ้เช็ดที่นึกว่าจะแตกเยอะ มันเป็นไรไม่เป็นไรทรงมาดีอยู่ยังได้อยู่ผมเหลยสามสปินสุดท้าย ว่ายังไงดี ขออีกหน่อยหนึ่งมา ขออีกหน่อยหนึ่งมาเฮ้ยยังไม่เท่าทุนเลย กูซื้อไปตั้งหกร้อยนะเออเนี่ยวายการันตีกันแตกใหม่แล้วดอกนี้จังหวะนี้มาคว้าไปอีกดอกหนึ่งคูณสามสิบสี่เช็ดเคคูณโคตรแพง คูณโคตรแพงจังหวะนี้ครับผมเออเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเอาเรื่องอยู่ ตูคูณไปคูณ20 กว่าแล้วนะจังหวะนี้บอกเลยถ้าวาย เข้าอีกดอกหนึ่งนี่รู้เรื่องแน่นอนนะผมก้อนอย่างก้อนต่อไปก้อน 100กว่าบาท ดอกสุดท้ายว่ายังไงผลสปินสุดท้าย โอ้โห หมดกองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะ681 บาทโอ้โหถือว่าเท่าทุนแหละเออ ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเพื่อนไหนเรา อ่า เราจัดกันต่อเลยกันเนาะเบ็ดเหมือนเดิมนะเบ็ดเก้าเหมือนเดิมมาลองดูลองดูแก้มือกันหน่อยรอบนี้สเก็ตเตอร์ 5 ตัวนะ12สปินมา รอบนี้ขอแจมแจมรอบนี้ขอแจมแจมสวยงามวายกระดานตีกันแต่งใหม่แล้ววายกระดานตีกันแต่งใหม่แล้วขึ้นกราไฟหมับเขาให้ ยังไงกันต่อเดี๋ยวผมไหลหรือเปล่า โอ้โหไม่ไหลว่ะเสียดาย ขอแจมแจมแบบแหลมๆเลยมาวายกระดานตีกันแต่งโอ้โหผมบอกเลยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่วายกระดานตีกันแต่งโหดที่สุดแล้วนะผมมั่นใจเลยถ้าใครอยากลองนี่นก็ต้องจัดเกมนี้แล้วจริงถ้าใครชอบวายนะ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 โหเริ่มไม่สวยแล้วเช็ดเคเหลือแค่สามสปินสุดท้ายเท่านั้นืมจิบหายละสปินสุดท้ายแล้วเมื่อนโอ้โหวายช่องสามมาต่อวายยังได้อยู่เว้ยยังได้อยู่เว้ยไหลหรือเปล่า ไม่ไหลด้วยไงประเด็นน่ะเช็ดเคขาดทุนยับเลยรอบนี้โอ้โหแต่ไป305 บาท ขาดทุนไป300กว่าบาทเลยนะมานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไปเบ็ดเอ่อเบ็ดเจ็ดน่าจะได้อยู่ เบ็ดจะน่าจะซื้อฟรีได้อยู่จัดกันไปเลยผมวันนี้ไม่รอช้าอะไรทั้งนั้นนะไม่รอช้าไม่รีรอใดๆทั้งสิ้นนะผมลุยกันต่อเลยยาวๆนี่ระวายการันตีการแตกมันใหม่แล้วไงระวายการันตีการแตกใหม่แล้วไงระวายช่องสี่มาต่อจังหวะนี้ว่ายังไงดีไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลอีกขอไหลๆเนี่ยดีวะฮัลโหล วายช่องสามโอ้โหวายสามช่องติด ขนาดนี้สวยงามเลยครับ ดอกนี้คูณแปดมาพ่อให้ไปนะเนี่ยที่กูต้องการเนี่ยมันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้ดีกว่าแล้วไหลไปเอเอช่องแรกเอเอมาหน่อยเอเอเข้าหน่อยเอโอ้โหเอไม่เข้าเสียดายนิดเดียวนิดเดียวไม่กลับไป 298 บาทนะ ดอกนี้ได้อยู่เมื่อน ถือว่ากู้คืนถือว่ากู้คืนสักสีเอาหน่อยเว้ยห้าสปินสุดท้ายว่ายังไงดีห้าสปินสุดท้าย เลยไม่สวยแล้วเอาหน่อยอย่าเพิ่งหมดเพื่อนอย่าเพิ่งหมดก๊อกเอาอีกหน่อยได้หรือเปล่าโอ้โหเช็ดเคอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยสปินสุดท้ายแล้วเพื่อนจุกจัดเลยเช็ดโคเออไว้ไว้ช่องสองมาไว้ช่องสองไว้ช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วเต็มกราฟไปดอกนี้คูณหกนะ แล้ววายช่อง3กับวายช่องอะไรไม่รู้นะ เออไปไปต่อไปต่อวายช่อง2มาต่อแบบไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ววายช่อง2ไม่เคยทำให้เราผิดหวัง้วสวยงามหมับเขาให้ไปแล้ววายช่อง3มาต่อจังหวะนี้ว่าไงหลาย ๆต่อหรือเปล่าหลายๆต่อยังได้อยู่นะ ยังได้อยู่แบบไม่หยุดไม่หย่อนวายช่อง2มาต่อว่าวโอ้วายไม่เข้ารัวๆจังบอกแล้วผมบอกแล้ววายเกมนี้แม่งโหดจริงนะครับนะดูมันไหลเลยดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยแล้วดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้ววายช่อง2ยังมาต่อนะคิวมาไหมคิวโอ้โหคิวไม่มาแล้วหมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์เปกาไป379บาทเออกำไรมาเว้ย กำไรมาเว้ยกำไรมาเว้ยแม่งมาดอกสุดท้ายพอดีนะครับนะ770กว่าบาทไป ขออนุญาตอ่าเบ็ดเก้ากันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันมา แกมือเบ็ดเก้ากันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเฮ้ยผมว่าเบ็ดสิบไปเลยดีกว่าไปไหนๆก็ไหนๆแล้วเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันเบ็ดเก้าเบ็ดเก้าได้ทำเรายับหลายรอบแล้วไงเบ็ดเก้ามันทำผมยับหลายรอบแล้วดิไหนลองเบ็ดสิบส่งท้ายกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้า รอบนี้กำไรก็กำไรนะถ้าหมดก็หมดเออเท่านั้น องดูแล้วหูยกำไรหรือเปล่าจังหวะนี้วายสี่ช่องติดอย่างนี้เต็มกราบหูยเรียบร้อย เรียบร้อยดอกเดียวรู้เรื่องดอกเดียวมีเสี่ยวเลยนะครับนะเคด้วยช่องสามมาหรือเปล่าโอ้โหเคเดียช่องสามไม่มา ไม่เป็นไรซุปเปอร์ไม่กลับไป 2,500 บาทนะดอกเดียวรู้เรื่อง ดอกเดียวเสี่ยวทั้งซอยเลยนะครับ ผมเอาเรื่องจัดจ้าโอ้โหไม่ต้องการอะไรแล้วเนี่ยจบเลยดอกเมื่อกี้ดอกเดียวจบเลยเต็มกราฟเลยนะครับนะสวยงามอารามแท้แลตะลึงไปเลยนะครับผม จัดมาที่เหลือถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันถ้าแตกไปนะ ที่เหลือก็ถือว่าเป็นของแถมกันไปละกันระวายช่องสองเนี่ยไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไงระวายช่องสองมันไม่เคยทำอ้าอะไรวะนะกูชงตั้งนานแม่งผิดหวังเฉยขออีกหน่อยหนึ่งไหมมาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้มาหมดแล้วเออเนี่ยวายช่องสามมาต่องี้ไหลๆไปหมับเข้าให้แล้วได้ต่อหรือเปล่ายังได้อยู่ไหมโอ้โหหมดก๊อกไปก่อนนะสปินสุดท้ายผมมาสปินสุดท้ายว่ายังไงดี